จากโจทกำหนดให้จุด A อยู่บนระนาบในระบบพิกัดฐานมีพิกัดลบหนึ่งสามถ้าเลื่อนจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน x เป็นระยะสามหนึ่ง จากนั้นสะท้อนภาพที่ได้ โดยมีเส้นตรง y เท่ากับลบหนึ่งเป็นเส้นสะท้อน ทำให้ได้ภาพเป็นจุด A กลางแล้วพิกัดในข้อใด เป็นพิกัดของจุดเอสามอันนี้เราลองมาดูวิธีทำเริ่มต้นถ้าผมจุด A อยู่บนระนาบเราก็ต้องมีระนาบพิกัดฉาก x y จุด A มีพิกัดเป็น ตรงนี้กำหนดจุด A ซึ่งมีพิกัดเป็นลบหนึ่งสามถ้าเลื่อนจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน x ตามแนวเป็น x นะครับเลื่อนไปเป็นระยะ 3 หน่วย 1 2 3 ก็จะได้จุดซึ่งถูกเลื่อนมาจากจุด A จากนั้นให้สะท้อน จุดที่เลื่อนมา โดยมีเส้นตรง y เท่ากับลบหนึ่งเส้นตรง y เท่ากับลบหนึ่งก็คือเส้นนี้จะใช้เส้นตรง y เท่ากับลบหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนจุดนี้ ดังนั้นเมื่อจุดนี้สะท้อนไป ก็จะได้จุด A สามอันนี้เราลองมาคิด จากจุด A เราเลื่อนไปทางขวา เป็นระยะสามหน่วยเพราะนั้นค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือค่าของ y ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือค่า x ต้องนำสามมาบวกกับลบหนึ่งเลยได้จุดสองสามเพราะนั้นจุดนี้คือจุดสองสามเห็นว่าค่า y จะอย่างเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นสะท้อน เส้นสะท้อนก็คือเส้น y เท่ากับลบหนึ่งระยะทางจะต้องเท่ากันห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากันดังนั้นตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์ตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้ต้องห่างออกมานี้ เป็นระยะทางที่เท่ากัน จึงได้จุด A ตามคือจุดสองลบห้าซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสี่